ขายสินค้าออนไลน์ก็มีหลากหลายช่องทางนะคะ แต่ถ้าพูดถึงช่องทางที่มีความมั่นคงมากที่สุด ดูเป็นมืออาชีพมากที่สุด ก็คงจะเป็นการทำเว็บไซต์ขายสินค้า จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นะคะเจ้าของธุรกิจจำนวนมาก ได้หันมาใช้บริการ บริษัทที่รับทำเว็บไซต์กันมากขึ้น เพื่อให้เว็บของร้าน ดูเป็นมืออาชีพ และเพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้าได้ครบครันที่สุดค่ะ เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ ก็คือเว็บไซต์ที่รวมเอาระบบขายสินค้า เข้ามาไว้ในเว็บที่มีเนื้อหาตามปกติ มีภาพสินค้า มีระบบการสั่งซื้อ มีการแจ้งชำระเงิน ระบบตะกร้าสินค้า ไปจนถึงระบบอื่นๆ ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้ ซึ่งเทรนด์การออกแบบหรือรับทำเว็บไซต์ประเภทนี้ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาให้เท่าทันกับเทคโนโลยี รวมไปถึงการให้เข้าใช้งานที่ง่ายและเป็นมิตรกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ เพราะเป็นการเปิดร้านค้าออนไลน์ ที่ไม่ว่าผู้ใช้งาน จะอยู่ที่ไหนไกลแค่ไหน ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับการเลือกซื้อสินค้า ด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ เลือกที่จะทำความรู้จักหรือว่าศึกษา และเลือกที่จะใช้บริการรับทำเว็บไซต์ ขายสินค้าโดยเฉพาะ เพื่อสร้างร้านค้าออนไลน์ของตัวเองให้เป็นมืออาชีพมากที่สุดค่ะ แต่ในเมื่อมีเว็บไซต์ขายสินค้า หลายร้อยหลายพันเว็บบนโลกออนไลน์ แล้วจะทำอย่างไรให้เว็บของเราจึงจะขายสินค้าได้ ในบทเรียนนี้ดิฉันจะพาทุกคน มาดูเทคนิคแบบมืออาชีพ ให้สามารถสร้างเว็บไซต์ขายสินค้า ให้ขายดีที่สุด ด้วยเทคนิคดังต่อไปนี้ค่ะ ข้อแรก หน้าเว็บร้านค้าออนไลน์ต้องโหลดเร็ว การทำเว็บไซต์ขายสินค้า หรือเว็บอีคอมเมิร์ซนั้น เราต้องลงข้อมูลสินค้าต่างๆ บนหน้าเว็บเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นต้องคิดอยู่เสมอว่าฟังก์ชันอื่นๆ นอกจากข้อมูลร้านและสินค้าบนเว็บแล้ว ต้องเลือกใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น เพราะไม่อย่างนั้นแล้ว เว็บไซต์ของเราก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ และโหลดช้าขึ้น ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเบื่อ แล้วก็อาจจะออกจากหน้าเว็บของเราไปเลยค่ะ 2. หน้าเว็บไซต์ต้องสะอาดตา ไม่รก ไม่เยอะเกินความจำเป็น ความเรียบง่าย สะอาดตา และความสวยเรียบแต่เด่นสะดุดตา ยังคงเป็นเทรนด์หลักของการทำเว็บอยู่เสมอ ยิ่งเรียบง่ายเท่าไหร่ ก็ยิ่งเน้นข้อความ หรือภาพที่ต้องการให้โดดเด่นขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ใช้งาน รู้สึกสบายตาสบายใจ เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ของเราอีกด้วยค่ะ 3. เว็บไซต์ต้องรองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์ โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน ทุกวันนี้เครื่องมือสื่อสารกลายมาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่ขาดไม่ได้ในการท่องโลกออนไลน์ เพราะเราสามารถเข้าชมเว็บไซต์ และความบันเทิงต่างๆ ได้ ทั้งบนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน โดยที่ไม่ต้องใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์เลยแม้แต่น้อย ดังนั้นในการทำเว็บไซต์ขายของออนไลน์ จะต้องดูด้วยว่า หน้าเว็บที่ออกแบบมานั้น สามารถรองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์ได้หรือไม่ 4. ข้อมูลสินค้าต้องละเอียดและชัดเจน ในเมื่อเราทำเว็บไซต์ ขายสินค้าออนไลน์ ข้อมูลสินค้าแต่ละชิ้น จะต้องมีความละเอียดและชัดเจนเข้าไว้ เพื่อให้ลูกค้าได้อ่าน และตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อ ยิ่งมีข้อมูลละเอียดร้านค้าของเราก็ยิ่งมีความน่าเชื่อถือ และที่สำคัญการใส่รายละเอียดสินค้า ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ SEO ได้อีกด้วยค่ะ 5. มีตัวช่วยค้นหาสินค้า นอกจากข้อมูลสินค้าที่ละเอียดชัดเจนแล้ว ช่องค้นหาก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้ลูกค้า สามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการ จากหน้าร้านของเราได้อย่างรวดเร็วและสะดวกขึ้น และนี่เองที่ทำให้เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ มีข้อได้เปรียบกว่าการขายผ่านหน้าร้านจริง ๆ โดยเฉพาะร้านที่มีสินค้าหลายประเภท หรือมีสินค้าจำนวนมากๆ ควรวางช่องค้นหาให้ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้า ได้ใช้ค้นหาสินค้าต่างๆ ได้สะดวก และช่วยเพิ่มโอกาสในการขายให้สูงขึ้นตามไปด้วยค่ะ 6. มีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย การมีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย เป็นสิ่งสำคัญที่เว็บไซต์ขายสินค้าต้องมี ยิ่งเรามีช่องทางการชำระเงินที่สะดวกมากเท่าไหร่ โอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านของเรา ก็มีมากขึ้นเท่านั้นค่ะ 7. ช่องทางสำหรับการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ ถึงแม้ว่าการทำเว็บไซต์ขายสินค้า เป็นช่องทางการขายสินค้า ที่มั่นคงและเป็นมืออาชีพที่สุดแล้ว แต่ก็อย่าละเลยเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล ฟังก์ชันคุยสดผ่านหน้าเว็บ ช่องทางการติดต่อเจ้าของเว็บ มีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ หรือการสั่งซื้อสินค้า หากเรามีช่องทางการติดต่อที่ชัดเจนให้กับกลุ่มลูกค้า ย่อมทำให้ลูกค้าเกิดความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจที่จะพูดคุยหรือสั่งสินค้ากับเรามากขึ้นค่ะ 8. ให้ความสำคัญกับการโปรโมท เมื่อมีหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์แล้ว แต่ไม่ทำการโปรโมท ร้านค้าของเราก็คงไม่มีใครรู้จัก หรือบังเอิญมาหาเจอได้ง่ายๆ เพราะฉะนั้นอย่าลืมให้ความสำคัญกับการทำการตลาด การโปรโมตและการทำ SEO หรือการทำให้เว็บไซต์ของเรา ติดอยู่ในอันดับต้นๆ ด้วยค่ะ และสุดท้ายนะคะ เมื่อเราได้เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของเราแล้ว อย่าลืมไปจดทะเบียนโดเมนเนมและจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าออนไลน์ของเราด้วยค่ะ